ทำไรอ่ะ เปล่า มือ ไม่มีอะไร แต่เรามี เราไม่อยากปิดบังเออีกต่อไปแล้วสัญญานะว่าถ้าเราบอกเอกต้องเหมือนเดิม แล้วเอต้องรับไม่ได้เอคนเราจะรักกันอะ ขอแค่อย่ามีอะไรปิดบังกันก็พอ ขอบคุณนะ ไม่เป็นไรเสียงอะไรอะไม่มีอะไรนี่ แบ่งไม่ได้ ไวส์ว Waffle Chocolate ี่เขาอะผมฟาดแล้ว อร่อย อร่อย กรอบกรอบชอบชอบไวส์ไวส์